Hello everyone how are you today เป็นยังไงบ้างคะทุกคน เราเรียนกันไปถึง 2 บทแล้วใช่ไหมคะ ในบทที่ 1 และ 2 ที่ผ่านมานั้น อาจารย์ได้ทำการปูพื้นฐานพวกเราทุกคนใหม่ทั้งหมดเริ่มต้นตั้งแต่ตัวอักษร ตามมาด้วยการทักทายและการแนะนำตัวใช่ไหมคะ การทักทายหรือการแนะนำตัวก็มี ทิปอยู่ 3 ข้อหลักๆก็คือ 1. การสบตาผู้ฟัง eye contact 2. ยิ้มค่ะยิ้ม smile 3. การใช้ภาษากายอย่างเหมาะสม หรือ gesture นั่นเองนะคะ แล้วยังมีวัฒนธรรมการใช้ภาษาทั้งคำถามที่ควรถามและไม่ควรถามทั้งหมดมี 4 ข้อใหญ่ๆ อะไรบ้างนะจำได้ไหมคะ ไหน ลองบอกอาจารย์สิคะว่าสิ่งที่ไม่ควรถามมีอะไรบ้าง 1. How old are you หรือการถามอายุใช่ไหมคะ จริงๆไม่จำเป็นอย่าถามเลยดีกว่าเนาะ 2. How much do you earn หรือเงินเดือนนั่นเอง เดี๋ยวฝรั่งจะมองบนห้ามถามเลยนะคะ 3. religions คำนี้ต้องห้ามเลยจริงๆนะคะ 4. politics ไม่เอานะคะ การเมืองสิ่งเหล่านี้ชาวต่างชาติได้ยินอาจจะตัดบทการสนทนาเลยก็ว่าได้นะคะ ที่อาจารย์เน้นย้ำสิ่งเหล่านี้เพราะอะไรทราบไหมคะ เพราะการเรียนภาษาอังกฤษไม่ใช่มีแค่ speaking listening reading หรือ writing หลายคนเมื่อนึกถึงภาษาอังกฤษก็จะตะโกนดังๆว่า grammar จริงๆไม่ใช่นะคะ การเรียนภาษาเราจะต้องเรียนรู้มารยาทการสื่อสารไปด้วย รวมถึงเพื่อทราบว่าเราจะ ควรพูดในโอกาสไหน ว่าเมื่อไหร่ที่ต้องพูด หรือทำไมชาวต่างชาติถึงทำตัวไม่เหมือนกับเรา ตอนไหนที่เราควรปรับ ตอนไหนที่เขาต้องปรับ ทุกอย่าง ถ้าเราอยากอยู่ร่วมสังคมอย่างมีความสุข ต้องมีทางสายกลาง หรือเราเรียกได้ว่าทางแห่งสากลใช่ไหมคะ วันนี้มาถึงสัปดาห์ที่ 3 แล้ว เนื้อหาเพิ่งเริ่มต้นจริงๆนะคะ อย่าเพิ่งท้อเดี๋ยวต่อไปอาจารย์จะให้เจออาจารย์เมย์คนสวยนะคะ แต่อาจารย์สวยกว่าเนาะ Hello how do you do Welcome back to Easy English for Everyday Life สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะ กับอาจารย์เมย์ในวีคที่ 3 ค่ะ เรื่อง interesting thing สิ่งที่น่าสนใจนั่นเองค่ะ สัปดาห์ที่แล้วอาจารย์ต่ายได้สอนเกี่ยวกับอะไรคะโอเค very good ในเรื่องของ introduce yourself นั่นเอง ง่ายใช่ไหมคะ แน่นอนการแนะนำตนเองเป็นเรื่องที่ง่ายอยู่แล้ว ทีนี้ในวันนี้นะคะเราจะมาพบกันในเรื่องของ interesting thing สิ่งที่เราจะเรียนรู้มีอะไรบ้าง มีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ระดับความชอบแน่นอนระดับความชอบ เราก็จะมีชอบ ชอบมาก และชอบมากที่สุด เรื่องที่2ค่ะ interesting vocabulary คำศัพท์ที่เราจะต้องเรียนรู้ในบทนี้ เรื่องที่ 3 พูดเกี่ยวกับสิ่งที่เราชอบแล้วก็ สนใจนะคะต่อไปเรื่องที่ 4 การถามและการปฏิเสธ เชิงบวก หรือเชิงสุภาพที่เราต้องพูดนะคะและเรื่องที่ 5 เรื่องสุดท้าย grammar insight แน่นอนทุกบทจะต้องมีไวยากรณ์ที่เราต้องเรียนรู้ค่ะ Thank you. Are you ready? พร้อมยังพร้อมยังโอเค เข้าสู่เนื้อหากันได้เลย